สวัสดีครับ วันนี้ตามรอยสยาม ก็จะพามาในวันพิพิธภัณฑ์ไทยนะครับ คือวันที่ 19 กันยายน ซึ่งทางสำนักพิพิธภัณฑ์ได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ในเครือข่ายเนี่ยได้จัดการท่องเที่ยวนะครับในในกรุงเทพมหานครเนี่ยโดยใช้จุด เริ่มต้นที่กองเรือพระราชพิธีเรือเรือเล็กนะกองเรือเล็กแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูเรือใหญ่ วันนี้ก็จะมีเส้นทางนะครับครึ่งวันสำหรับที่เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธีเรือต่างๆนะครับ ก็ก็จะเข้า ก็จะพาท่านเข้าไปกับบรรยากาศจริงนะครับที่มีการท่องเที่ยว แล้วก็จะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านเนี่ยได้สามารถเที่ยวได้ในทุกโอกาส และวันพิพิธภัณฑ์ไทยเนี่ยก็เป็นวันที่มีความสำคัญมาก เพราะว่าทุกพิพิธภัณฑ์ก็จะให้ความร่วมมือในการเปิดให้คนได้ชมแล้วก็เรียนรู้นะครับและส่วนข้อมูลนั้นเราก็จะเจาะลึกมาให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอยากให้อธิบายว่ากองเรือเล็กเนี่ยได้รับผิดชอบหน้าที่ในการฝึก นอย่างไร อ๋อครับ ครับแล้สำหรับกองเล็กเนี่ยก็จะเป็นแม่แบบแม่พิมพ์ของในการฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีทั้งหมดนะครับที่นี่ก็คือแหล่งผลิตฝีพายเรือพระราชพิธีแต่ซึ่งการการฝึกเนี่ยเราก็มีมีวิธีการฝึกคือการฝึกเขาจะแบ่งเป็นเป็นสามห่วงนะครับห่วงของการฝึกบนเขียงฝึกบนเขียงฝึกนี่ก็จะฝึกเป็นฝึกเบสิกฝึกท่าทาง แล้วก็ฝึกการร้องการรับให้ได้ก่อน แล้วก็จะไปต่อช่วงช่วงต่อไปก็จะเป็นการฝึกในเรือ ในเรือซึ่งก็จะฝึกอยู่กันในเรือในบ่อก่อน ในบ่อในน้ำนิ่ง ๆ ก่อนผูกผูกกระหลักแล้วก็หลังจากนั้นเพื่อให้ฝีภายเนี่ยได้คุ้นเคยกับเรือก่อน แล้วหลังจากนั้นเมื่อเมื่อได้ที่แล้วก็จะเริ่มออกเป็นแม่น้ำก็จะเริ่มฝึกออกในน้ำระหว่างที่ฝึกไปเนี่ย ต้องใช้กาบเกเรือเนี่ยเข้ากับจังหวะด้วยหรือว่ากอ่าการฝึกนี่จะใช้กาบเเรือบทเก่าๆบทใหม่ๆปนจะหมดเลย เพื่ออ่าคือเราจะต้องทุกครั้งที่มีการฝึกเราจะต้องมีการเหตุเหตุเพื่อให้จังหวะปีพาย เพื่อให้ปีพายคุ้นชินกับการการการการเหตุแล้วก็ให้ตรงกับจังหวะที่ที่เราลองที่เราเห็นไม่งั้นไม่งั้นแล้วก็ถ้าไม่ตรงกับจังหวะไม่ลงล็อกกับจังหวะเวลาพายเรือก็จะผ่านไม่พร้อมกัน ครับอยากให้อธิบายถึงการใช้ใช้กลับเป็นสัญญาโอ้กลับกลับกลับเป็นสัญญาเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะเรือพระที่นั่ง เรือพระที่นั่งทั้งทั้งทั้งสี่ลำ คือเรือพระนั่งสุพรรณหงษ์อนันตนาคราชอเนกชาติผู้ชงนารายทรงสมบัติรัชกาลที่เก้านี่นะครับ ก็จะใช้สำหรับให้สัญญาณให้จังให้ฝีพายเนี่ยตรงถวายบังคม จับพายเอาพายเข้าพายออกแค่นั้นครับก็จะใช้แค่นั้น และใช้ระยะเวลาการฝึกเนี่ยประมาณยังไงหกเดือนหกเดือน ก็หมายความว่าทั้งปีเนี่ยก็ต้องนั่งฝึกครับแต่ว่าฝีพายเรือพี่นั่งเนี่ยก็จะฝึกนานกับเพื่อนฝีพายเรือพี่นั่งทุกวันผงจะฝึกก่อนคนอื่น เพราะว่าฝีพายเรือสุพรรณงจะต้องเอาเรือเข้าเรือออกทั้งหมดเนี่ยฝีพายสุพรรณหงจะเป็นเป็นคนเอาเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นแต่ท่านั้นฝีพายที่ต้องฝึกก่อนเพราะว่าฝีพายอื่นเนี่ยยังไม่มาแต่เรือต้องออกไปนู่นไปนี่แล้ว เราต้องฝึกอย่างนี้ทุกปีไหมครับเนื้อเนื้ออันนี้เราจะฝึกท่านในกระบวนแล้วก็จะฝึกเป็นมันจะมีกำหนดวันฝึกกำหนดตารางฝึกไว้เรียบร้อย แต่ว่าในในช่วงที่ไม่มีขบวนพระยอดยาตราเนี่ยเราก็จะฝึกซ้อมเราไปเรื่อยๆ เพื่อทหารเนี่ยบางครั้งก็ปลดไปข้าราชการบางครั้งก็ย้ายไป เราก็จะต้องฝึกจะเป็นประจำ เพื่อให้ผีพายให้ให้ให้มีคนมารับต่อหน้าที่กันต่ออไป ฝึกกันต่ออไป ถ้าเราไม่ฝึก ไว้ต่อเนื่องเนี่ยฝีพายที่ปลดไปเราก็จะไม่มีทดแทน เวลามีงานเราจะไม่มีทดแทน แล้วก็ ครูฝึกที่เป็นฝีพายเนี่ยก็จะต้องเป็นครูฝึกขึ้นมาเรื่อยๆ ผมกเกษียณไปแล้วน้องๆก็ต้องเป็นครูฝึกขึ้นมาต่อต้องต่อกันต้องต่อกันครับ ครับก็ขอขอบคุณมาก ครับครับว่าอาจจะเป็นแหล่งหนึ่งที่หลายคนไม่ค่อยรู้ว่าได้มีการฝึกฝีพายในพระราชพิธีที่นี่ครับ ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ตรงหน้ากองบังคับกองเรือเล็กนะครับซึ่งเป็นกองเรือพระราชพิธีนะครับ ซึ่งมีการฝึกฝีพายกันทั้งปีนะฮะแล้วก็เราได้ชมมาแล้วเนี่ยเราก็จะเดินไปที่เรือพระราชพิธีนะครับ เรือพระที่นั่งซึ่งมีความสำคัญมากนะครับเรือพระที่นั่งเนี่ยก็จะมีเรือสุพรรณหงษ์นะครับอเนกชาติพุทธชงอนันตนาคราชนะครับ ซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศิลปากรนะครับเพราะว่าเป็นเรือที่จะต้องมีการซ่อมแซมบูรณะให้ใช้งานในปัจจุบันได้ ซึ่งก็จะมีลักษณะของเรือนี้แตกต่างกันไปนะครับเรือนันทราชนาคราชเนี่ยก็จะเป็นเรือที่เป็นพญานาคนะครับเรือสุพรรณหง์ก็จะเป็นเรือเรือเรือหง์นะครับ แล้วก็เรืออเนกชาติผู้ชงก็จะเป็นเรือ ที่มีจำนวนของนาคอยู่มากมายนะครับเรือในเรือพระราชพิธีเนี่ยอถอดแบบกันมาจากสมัยอยุธยาเลยนะครับซึ่งเป็นเรือที่มีศิลปะกรรมงดงามมากนะครับ แล้วเราก็จะมาที่นี่แล้ว เพราะนั้นการเก็บรักษาเนี่ยก็จะไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปไปฟังแล้วก็ดูกันนะครับ ว่าเป็นเรืออะไรบ้างเดี๋ยววิทยากรจะอธิบายถึงเรือพระราชพิธีแต่ละแห่ง เรือสำคัญในรัชกาลที่9ก็จะมีเรือนารายทรงสุบรรณนะครับได้สร้างขึ้นใหม่นะครับก็จำลองมาจากโขนเรือสมัยรัชกาลที่3นะฮะซึ่งยังเก็บรักษาอยู่ที่จริงนารายทรงสุบรรณเนี่ยจะเป็นเรือทรงของพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีตั้งแต่สมัยอยุธยาครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรืออสุพรรณหงษ์นะครับ เรือสุคลีบกองเมืองเนาะอ่านี่เรืออะไรครับอันนี้สุพรรณหงน์นะอันนี้สุคลีบกองเมืองใช่ไหมผมขอดูนิดหนึ่งสุคลีบกองเมือง เรือคุดเห็ดเหินเห็ดเอ๊ะจะไปเป็นเรือคุดอ๋อเรือครุฑ เหินเห็ดนะครับตอนนี้เป็นเรือคุดเหินเห็ดจะเป็นคุดจะยึดนาคนะครับเป็นเครื่องหมายของรายการที่สองแล้วนี่ก็เนี่ยจะอเนกชาติพุทธชงนะครับ ซึ่งมีพญานาคเจ็ดเสียนนะครับอยู่ในอยู่อยู่ในในในตัวเรือนะต้องดูลาย อันนี้อนันตนาคราชนะครับ ซึ่งมีเรือ พญานาคเจ็ดเสียนเหมือนกันอันนี้สวยงามมากนะแล้วก็ตรงกลางก็จะตั้งบุษบก เลยต้องมีการเตรียมถูกลัดมือเอาไว้นะคะเป็นการส่วนเรือที่อยู่ขนาบข้างค่ะแถวที่สองกับแถวที่สี่เนี่ยจะเป็นเรือรูปสัตว์นะคะ แล้วก็มีเรือดั้งเรือรูปสัตว์ก็คือที่มีขนเรือเป็นรูปยักษ์ลิงเป็นต้นนะคะ แล้วก็ชื่อของเรือรูปสัตว์เนี่ยก็จะมีชื่อที่คล้องจองกันอย่างเช่น ที่ที่ยืนอยู่นี่เป็นโรงเก็บเรือพระราชพิธีนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ แล้วก็เป็นเรือที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นเรือพระที่นั่ง จะมีหลายมีเรือที่มีลักษณะต่างๆนะครับจำลองมาจากสมัยอยุธยานะครับ ก็จะมีเรือสุพรรณหงษ์เรือเนกกนันตนาคราชอเนกชาติพุทชงแล้วยังมีพาลีลังทวีปนะครับ แล้วก็ หนุมานนะครับเป็นเรือหนุมานที่เราเห็นอยู่นี้แล้วก็ยังมีเรือประกอบปีกนะครับประมาณเจ็ดแปดลำนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเก็บโขนเรือเก่าที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3ในครั้งแรกเพราะว่าเรือพระราชพิธีเนี่ยมันมีการสร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้ว แล้วก็รัชกาลที่3ก็เพิ่มให้ครบตามจำนวนนะครับซึ่งมีเรือจำนวนมาก ที่ใช้ในราชพิธี เพราะฉะนั้นการออกนำเรือออกในราชพิธีสำคัญเนี่ยจึงมีความหมายมาก แล้วก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นมรดกของโลกเลยนะครับ ซึ่งยูเนสโกก็ให้รางวัลที่นี่ไว้ด้วย